สวัสดีครับ กลับมาอีกบล็อกหนึ่งของเขื่อนแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้จะพาไปปิกนิกกับพิกเกช็คนะครับ แล้วก็ไปดูกันว่า ร้านอาหาร Delivery ที่ลอนดอนค่อนข้างดังเนี่ย จะเป็นยังไงและอร่อยขนาดไหนนะครับ แล้วก็วันนี้จะมีแขกรับเชิญมาอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับ กับอีกสองสาวด้วยจะเป็นยังไงต้องรอติดตามนะครับแต่วันนี้ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เดี๋ยวกดกระดิ่งนะครับรีบกดเลยติ้งติ้งเราไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับพร้อมแล้วไปดูกันเลย อ่ะวันนี้นะครับมีสามสาวพ่อพ่อเกิลนะคะอันอันสวัสดีค่ะอ่พี่มุกสวัสดีค่ะเจ้าของผู้นำแม่ทัพของพิกาชิกนะคะเล้วันนี้มีพ่อพ่อเกิลคนที่สามของเราสวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้ไปทำอะไรกันคะไปฟิตติ้งนะคะ เราจะไปพิกนี้นะคะ เพราะเราจะใส่ hot chick inside this bag โอ้โฮอตชิคฮอตชิคสุดฤทธิ์อ่ะจะเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับไทยอินเลยไทยอินสุดเอร์คอร์ดส i t s on the High Park near the Kensington side มาดามมุกค่ะที่มุกนี้เรากำลังไปไหนคะ ไปพิกนิกกันที่ไฮพาร์คนะคะ แต่ว่า พาร์คมันใหญ่ แล้วต้องหาโลเคชั่นโอเค เดินเยอะไหม ก็เธอไม่ชอบเดินวันนี้เรานั่งอยู่ ที่มุกเขินมีคำถามมาเขินนั่งแท็กซี่จากสะพานควายไปชนะพาวอะแท็กซี่มันนั่งหันอย่างนี้ไม่ได้ ทำไมอันนี้มันนั่งแบบหันกลับมาได้อะเราอยู่ในรถอ๋อ โอเค โอเค โอเคแล้วแท็กซี่อันนี้เป็นแท็กซี่รุ่นใหม่ รุ่นใหม่ นอกจากเป็นไฮบริดแล้ว คือเป็นว่าเป็นอิเล็กทริกคาร์อ้าวอ่าแล้วตอนนี้กำลังไปไฮพาร์คเนาะ พร้อมไหมคะ ค่ะ ไม่มีใครรู้เลยคือตอนนี้ต่อให้เป็นเสียงแบบ voice over insert เข้ามาก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าใครใช่ไหมว่าพีพูดจริงหรือเปล่า สามารถใส่เสียงอะไรก็ได้ voice over เข้ามาได้เลยเออจริงเข้ามันกิ้งแล้วบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้น พี่มุกเราจะไปไหนเนี่ยฮะ อ่าหาไฮปาร์นะคะเพื่อนๆแอบออกมาดูลาดลาก่อนสาวๆจะมาถึงนะครับ มาดูว่ามีโลเคชั่นตรงไหนบ้าง แต่เห็นว่า อยากไปนั่งตรงหญ้าข้างในครับ ต้องไปดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่า ตอนนี้ก่อนสาวๆเริ่มกินข้าวก็จาเก็บแบบฟุตเทจกันอยู่ ตอนนี้ได้โลเคชั่นแล้วนะครับ เริ่มตั้งปิกนิกกันดีกว่าเพราะวันนี้เริ่มหิวแล้ว อาหารนะครับ มาเต็มเลย แล้วก็เครื่องดื่ม มีน้ำเนี่ยพร้อมพร้อมไหมคะ ไม่พร้อมเลยค่ะบ้าจริงมากเลยทานออกไม่ทันเลยเนี่ยอเมนูแรกอะไรคะเปิดแบบละเมียดสุก อันนี้เป็นหมูมะนาวนะคะโอ้กลิ่นว้าวแต่อันนี้ อันเนี้ยอันนี้ อันนี้ ขอบอกว่าเป็นเมนูที่กำลังฮิตมากกับพิกาชิกชื่อไมนูอะนะ พี่มุกคือปูไข่ดองนะ่คะแต่ว่าพิกาชิกก็คือจะต้องมีชื่อเล่นลูกเล่นเยอะสุกซนอย่างอันนี้เราจะชื่อว่ายำแม่ปูไข่หลงยำแม่ปูไข่หล่นค่ะ อันนี้ต้องหลง อ๋อเพราะพี่พี่ก๊อตจักรพันธ์พี่ก๊อตจักรพันธ์รกรพันธ์แม่ปูไข่หลงน้ำนองมีไข่เต็มท้อง สะพลึงลำคเอาจริงๆท่อนว่ะทุกคนว่าท่อนแรกก็จบแล้วมาอันนี้ขออนุญาตเปิดเลยได้ไหมได้ค่ะ เปิดเลยค่ะ อย่างที่บอกใครอยู่ที่อังกฤษ หรือว่ามาเรียนที่อังกฤษเนี่ย ใครอยากกินอาหารไทยฝีมือแบบโฮมเมดหรือแบบสองสาวหรืออะไรอย่างเงี้ย ฝั่งที่พิกาชิกได้ค่ะแซ่บจริง รับประกันความแซ่บ พูดเลยนะว่าใครชอบกินเผ็ดนะคะ โอ้ my god คลิกสิบเม็ดพิกาชิกเนี่ย เผ็ดจริงอะไรจริงน้ำจิ้มน้ำจิ้มแซ่บล้วฟลา s h ็อกเปิดมาเป็นอาหารว่างแบบไม่มีอะไรเลยมีแต่กล่องนี่ต้องเปไทยจริงเฮ้ยเขายอมปักตต้ไปยังไก็มาคะแนนเขาเป็นสีม่วงเอ้ยสีอะไรสีฟ้ามีเอฟเฟกต์เกิดจากแว่นตาเขาเป็นสีม่วงฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเลนส์นะก็เลยพิชชี่หิวใช่ไหมรู้จักอาการเนี่ยเฮ้ยบ้า หิวใช่ไหมบ้าหร ก็หิวกัน แต่ว่าถ้าแคลอรี่มาแล้วปุ๊บก็คืออันนี้เลยนะจังหวะนี้ต้องมาชิมกันแล้วนะคะตอนนี้อาหารก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกินกันละแม่ทัพพิกาเชคา นะนำเมนูหน่อยก่อนเริ่มกินกลิ่นมาแล้วใช่ไหมกลิ่นมาแล้วฉันหิวตอนนี้เพราะว่าพี่หิวมากเหมือนกันเลย มียำแม่ปูไข่หลงนะคะ เป็นยำปูม้านะจ๊ะแล้วก็มีไข่ด้วยเราดองในน้ำปลาเพราะเราออกมากินข้างนอกเาต้องดองไว้ก่อนต้องดองเพื่อว่าให้มันแบบสะอาดอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะกินในช่วงหน้าร้อนได้มีหมูมะนาวหมูมะนาเป็นแบบว่า h ช็อกเลมอน พอกเลมอนพอกเลมอนหัวซันถ้าอาเมนูวันพรุ่งนี้นะคะมีหมูย่างน้ำตกวอเทอร์ฟอร์วอเทอร์ฟอร์วอเทอร์ฟอร์พอกอันนี้เป็นลาบเป็ดซีดนะคะ แล้วเราก็มีลาบไก่แซ่บนะคะข้าวมันไก่ chicken fat rice เริ่ไหมข้าวมันไก่ chicken fat rice นะคะไฮนานิชิคเก้นอ่าข้าวมันไก่กรอบข้าวมันไก่ประตูน้ำอร่อยใช่ไหมของเราเขาบอกว่าข้าวมันไก่ประตูน้ำณลอนดอนใช่ป่ะ ก็มีข้าวยำข้าวยำนี่เลยครับผมพิกาชิกนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับใครที่จะสั่งพิกาชิกมาลอนดอนกินได้นะครับ แต่ตอนนี้เขินไม่ถ่ายแล้วเพราะว่าอยากกินแล้ว ไปกินกันเถอะอ่ะอันนี้นะคะเป็นลาบหมูจากพิกาชิกจะเปิดกินจากนี่เลยอู้ยน่ากินมากอยู่ลอนดอนนะ อากาศเย็นๆแดดอุ่นๆ อย่างนี้นะแล้วแบบกินอาหารไทยอย่างนี้เขาบอกว่าฟิลมันได้มากเลยครับ ผ็ดไหมเผ็ดไหมผิดหวังจริงๆ ร้านนี้คือกินนี่ก็ชิคเนี่ยคือเตรียมตัวอยู่แล้วว่าเผ็ดมากกีนลาบหมูใช่ไหมอีกอันนึงที่อยากลองกินเนี่ย ให้กล้องดูเนี่ยคือหมูมะนาวเหมือนเป็นเฮลตี้เฮลตี้ฟู้ดนี่นี่นี่นี่มีความเฮลตี้อยู่จะกินให้ดูสดๆเลยค่ะันคือการที่อยู่ในแบบร้อนๆ เราได้กินอาหารรสชาติฝีมือ คนไทยอย่างเงี้ย คือฟินมากต้องสั่งค่ะแซ่บปักแมวเนาะ ปกติไม่กินเผ็ดหรอชอบกินแต่ว่ากินไม่เก่งสู้ใจสู้ เหมือนสตีเวนอะสตีเวนกินพิกาชิก็แบบปกติ คือเป็นฝรั่งเนอะแล้วแบบแต่ก็กินก็คือเผ็ด แต่ก็สู้ แล้วเขากินได้แล้วเขาเข้าห้องน้ำเขาก็คือเบิร์นเบบี้เบิร์นอยู่นะ เบบี้เบิร์น เบบี้เบิร์นอยู่นะฉันว่าแต่ยอมใจฝรั่งนะ ที่เขาแบบยอมกินเผ็ดได้แบบเขาสู้จริงๆเขาสู้อะเพราะเคยเห็นคนที่แบบชิลลี่ออยก็ไม่ได้แล้วอะไรแบบแค่แบบสีแดงก็ไม่ได้แล้ว ไม่แต่ว่าฝรั่งที่เหมือนแบบมาสั่งร้านเรานะเขากินเผ็ดไหมพี่เซอร์ไพรส์เออในความเผ็ดออเทนติกอะเพราะว่า แต่องบอกเฮ้ยยูกินเผ็ดได้หรือเปล่าบอกโอ้เผ็ดได้เผ็ดได้ เหมือนแบบเคยไปเมืองไทยมาชอบอาหารไทยมากเผ็ดแซ่บลาวอะไรอย่างเงี้ยเออรสดอะเอาจริง ๆ ถ้าเกิดใครอยู่ที่นี่แล้วแบบมีครอบครัวมีเพื่อนเป็นอะไรเป็นฝรั่งเนี่ยคือถ้าสั่งพริกกชิกเนี่ยคือรสชาติมันได้จริงๆ อารมณ์แบบเหมือนกินร้านอาหารแบบไทยที่ไทยอะรสชาติอย่างนี้หายากเพราะว่าเคยเห็นไหมพ่อครัวแม่ครัวที่เขาทำอะไรแล้วเขาแบบใช้คำว่าหนักมือในแง่ positive คือใส่พริกเป็นพริกดิบมะนาวเป็นมะนาว หมูเป็นหมูของสร้างมาจากไทยรสชาติมันเลยรีวมันเลยออเทนติกเนี่ยผมว่ามันเลยดีเหมือนแบบพริกมาทั้งสวนเออพริกมาทั้งสวนทรับไหมคะโอ้ยกินไม่สนใจแล้วค่ะเชิญที่อื่นขายต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวไม่แล้วคือตอนนี้เขากำลังพารานอยรู้ปะที่ที่กินปูอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินไม่ทันเนี่ยา้เพราะว่านางไปสิบสิบตัว อร่อยมาก ในระหว่างที่ 2 ป้ากับ 2 เจ๊กำลังถ่ายกันอยู่นะคะ ที่ฉันกินแล้วลาบเป็ดนะคะ ฮะอร่อยมากค่ะอร่อยมาก ได้มากแซ่บมากค่ะลาบเป็ดแซ่บ อร่อยไหมตัวไข่ตัวมันนะ ทำไมครับตัวไข่ตัวมันคือยังไงคะคือถ้าคุณกินอะไรที่มันเผ็ดไปแล้วคุณแสบเกินไปก็เชิแต่เผ็ดจริงต้องบอกว่าพริกกระชิกเนี่ยใครชอบกินเผ็ด คือต้องสั่งเลย เพราะว่าพริกสิบเม็ดจริงๆร้านนี้ ไม่ห่วงพริก พริกมาทั้งสวน ใช่เพราะปกติกินส้มตำกินกี่เม็ดอุ้ยฉันกินหนึ่งเม็ดเองโคเบบีกินหนึ่งเม็ดเองอยู่พี่มุงกินกี่เม็ดก่อนกี่เม็ดนะเก้าค่ะ โอ้ my god เพราะเราถือเลขนี้มงคลงี้ คือตอนนี้จะบอกว่าจากบล็อกเกอร์ระดับประเทศนะฮะ กลายเป็นบล็อกเกอร์รีวิวปูดองไปแล้วตอนนี้จาใครดังแล้วเขาต้องรีวิวปูดองกันทั้งละคุณ ใช่นะรู้สึกไหมเพราะมันต้องแบบยงยามันอะไรมันต้องมาอะไรไ่เงี้ยใช่ปูดองมันมีอาหารอะไรกันที่เขาชอบรีวิวยำ ยำทุกคนต้องกินยำยำอะไรอ่ะยำปลาร้าอย่างเงี้ยยำกระเทยอย่างเงี้ยต้องนยำที่กระเทยพี่ว่าชื่อนี้เหมาะสำหรับการที่ที่เอาไปตั้งชื่อี่กะชิได้ยำกระเทย ยำกระเทยนันนันทำอะไรคะ ิวน้ำค่ะพี่เขื่อนอ่าเซนเซอร์สุดเลสเป็นเอเบียงบอเชอร์ฟรอมไว้ไหนนะครับน้องเพียน สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำนะคะคือการที่เอาบินไลเนอร์นะคะหรือว่าถุงขยะมาเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมถูกต้องครับ กินเท่าไหร่ใส่ในท้องเราแต่ขยะเราไม่ทิ้งเพราะอาคลีนเซฟครับคือปิกนิกกันเสร็จเราก็ต้องเก็บของถูกไหมครับใช่ทำให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะคะถูกต้องครับตัดภาพมาที่นี่ค่ะ คนเก็บคือใครละเออ no โอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวไปเก็บของแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมารา กันนะครับ นี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับอย่างที่เห็นว่าอาหารเยอะมาก แล้วก็นี่กำลังเริ่มแพ็คกลับกันแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้ขอปิดบล็อกไว้ก่อนนะครับ ก็มากินพิกชิกนะครับปิกนิกกับสามสาวนั่นเอง เพราะฉะนั้นบายบายค่ะคุณมูฟบายบายค่ะบายบายค่ะคุณอัญญาแล้วก็ก็จะอยู่ตรงนี้บายบายคุณพิกชิบายบายเอาวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบายบายเจอกันกดติดตามพี่เคือนด้วย กดด้วย ขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเราอยู่กันที่ไฮพาร์คนะคะช่วยดูนะคะขออบคุณน้องมาเลยว่าไม่นแบนี้หรอ ดีกว่าทั้งลอนดอนนะคะ ตอนนี้แล้ว